ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใจลูกโตวันฉ่ำเย้ยนั่นเขาต้องร้องเพลงว่าแตงโมไม่ใช่เหรอครับเพ่แม่ร้องไปได้ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ กับวัตถุโกลโชปลูกจริงลำใหญ่สั่งได้ จะสั่งให้ซ้ายหันขวาหันนั้นไม่ได้นะครับ แต่สั่งให้ลำไยออกผลผลิตตามระยะเวลาที่ต้องการ และสั่งลำไย ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอะไรทั้งเส้น เพียงแค่ดู วัตถุโปรโชปลูกจริง ลำไยสั่งได้ รับรองว่าทำได้จริง รวยเจ๊ง มื่อได้กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสม สมบูรณ์แข็งแรง และมีประวัติการออกดอกออกผลที่ดี จะเตรียมปลูกลงดินเลยไม่ได้นะครับ เพราะก่อนปลูกต้องมีการวางแผนให้ดีก่อนว่า พื้นที่ของตนเองนั้น เหมาะสมกับการปลูกแบบไหน เพราะพื้นที่นั้นมี 2 แบบก็คือ มีที่ลุ่มกับที่ดอน ถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์พาวินช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยครับคือถ้าเกษตรกรไม่ได้มีการวางแผนเลยนะอยากจะคิดจะปลูกก็ ปลูกอะไรเงี้ยโดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่สถานที่หรือการเตรียมแปลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากทีหลังอย่างเช่น อาจจะเกิดน้ำค้างนะในกรณีที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะต้นลำไยก็อาจจะชะงักการเจริญเติบโตนะแล้วก็อายุต้นลำไยก็ไม่ยืน เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะปลูกในพื้นที่แบบไหนบ้างนะครับถ้า เราปลูกพื้นที่ลุ่ม เราก็ต้องมีการยกร่องนะครับเพื่อที่จะเอาดินจากท้องร่องเนี่ยยกขึ้นมา ให้มันเหนือระดับน้ำที่เคยท่วมขังนะครับ ถ้าเป็นที่ดอนเราก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการทำแนวกันไฟ เพราะถ้าเกษตรกรไม่ได้วางแผนเลยบางทีปลูกลำไยมา2-3ปีไฟป่าเข้ามา ก็ทำความเสียหายเกษตรกรต้องมาเริ่มต้นใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย พื้นที่ปลูกของลำไยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น 2 อย่าง คือพื้นที่ลุ่มในพื้นที่ดอน ถ้าพื้นที่ลุ่มก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำมักจะท่วมขัง เราก็ต้องทำการยกล่อง ถ้าเป็นพื้นที่ดอน อันนี้เราต้องจัดหาแหล่งน้ำมัอาจจะขาดแหล่งน้ำก็ต้องมีการขุดสระหรือการเจาะบ่อบาดาลมีการทำถนนล้อมรอบนะทำแนวกันไปถนนนี่ก็จะเป็นแนวกันไปไปด้วย หรับการปลูกลำไยในที่ลุ่มนะครับ ก็ขั้นตอนแรกเราจะมีการยกล่องนะครับ เพื่อเป็นการเรนน้ำนะครับ ก็คือไม่ให้น้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ทำเชือกขึ้นมานะครับ สำหรับระยะห่างนะครับ ไม่มีกำหนดตายตัวนะครับ อยู่ที่เราจะเอาเอาเรือหรือว่าสะดวกต่อการทำงานเท่าไหร่ครับ แต่ขอให้รองรับน้ำได้นะครับ ในอดีตนั้นเกษตรกรมักจะปลูกลำไยระยะห่าง ซึ่งมีระยะห่างตั้งแต่8คูณ8เมตร เท่ากับ 1 ไร่จะมีต้นลำไยเพียง25 ต้น หากปลูกลำไย10คูณ10 เมตร ก็จะได้เพียง 16 ต้นต่อ 1 ไร่ ซึ่งการปลูกระยะห่าง ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนาน เพราะปลูกจำนวนน้อย นอกจากนี้แล้วต้นก็จะสูงใหญ่ทำให้สิ้นเปลืองในการดูแลบำรุงต้นลำไย เมื่อถึงเวลาเก็บผลผลิต ก็ต้องจ้างแรงงานจำนวนมากทำให้สิ้นเปลือง แล้วอย่างนี้จะปลูกอย่างไรครับ ให้คืนทุนได้เร็ว เพราะนั้นเนี่ยถ้าต้นสูงเนี่ยนะครับ ก็จะหาแรงงานในการเก็บเกี่ยวยาก การดูแลรักษาก็ยาก การจะตัดแต่งช่องผลเนี่ยทำได้ยากหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เสนอวิธีระบบการปลูกแนวใหม่ ก็คือการปลูกระยะชิด ซึ่งการปลูกระยะชิดเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือมันจะคืนทุนได้เร็ว แล้วก็ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ย สูงในระยะแรกนะใช้เวลา 2 ปีครึ่งเนี่ยอาจจะได้ผลผลิตถึง 2,000 กิโลนะต่อไร่ ถ้าอายุ 4-5 ปีเนี่ยได้ได้ถึง 3,000-4,000 กิโล ต่อไร่ นะ ซึ่งการปลูกระยะชิดเนี่ยนะครับ มันจะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ 2 อย่าง คือ 1 เราต้องมีวิธีทำให้มันออกดอก ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วโดยการใช้สารโพแทสเซียมคลอไร์นะ อันที่ 2 คือต้องมีวิธีการควบคุมทรงคุ้มซึ่งเราก็มี รูปทรงที่ตัดแต่งนี่คือจะใช้ทรงฝาชีหงาย ทรงเปิดกลางคุ้ม อันนี้จะควบคุมทรงคุ้มได้ดีนะตอนนี้เนี่ยสวนที่ปลูกระยะชิดนะก็เกือบ 15 ปีก็ยังสามารถคุมทรงได้เท่าเดิมระยะปลูกที่มีการปลูกกันตอนนี้นะก็ตั้งแต่2คูณ4เมตร 1ไร่ได้ 200 ต้น จนกระทั่งถึง4คูณ6เมตรนะครับถ้า4คูณ4เมตรเนี่ย1ไร่ก็ได้ 100 ต้น หากปลูกลำไยในระยะห่าง ในเนื้อที่ 1 ไร่ปลูกได้เพียง 16-25 ต้น ปลูกลำไยระยะชิด1ไร่จะได้100-200 ต้นเลยทีเดียว นอกจากนี้การปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดข้อดีก็คือให้ผลตอบแทนเร็ว ปลูกเพียง 2 ปี ก็ได้ผลผลิตต่อไร่จำนวนสูง ปลูกลำไยระยะห่างลำต้นจะสูงใหญ่จึงต้องการธาตุอาหารที่มากทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิด การให้ธาตุอาหารง่าย และเพียงพอต่อต้น การเก็บผลผลิตระยะห่างต้นสูงใหญ่ต้องจ้างแรงงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง การปลูกทรงเตี้ยระยะชิดสะดวกต่อการเก็บผลผลิต เพราะต้นเล็กไม่ต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก สามารถลดต้นทุนเพิ่มกำไรได้ นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัด เมื่อตัดสินใจที่จะปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปลูกลำไยแล้วจ้า จริงๆแล้วไอ้ก่อนปลูกเนี่ยเราต้องวางระบบน้ำก่อน พอวางระบบน้ำเสร็จก็ปลูกลำไยตรงกลางหลุมนะแล้วก็มีการให้น้ำแบบ อาจจะเป็นแบบมินิสปริงเกอร์ก็ได้ครับการปลูกลำไยระยะชิดเนี่ยนะครับ เราก็ดูว่าเราจะปลูกแบบที่ลุ่มหรือที่ดอนพอเราเตรียมแปลงแล้วนะเราก็ต้องมาวัดระยะปลูกตามที่เราต้องการพอวัดระยะปลูกเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมหลุมครับ การเตรียมหลุมเนี่ยเราจะขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนถึง 1 เมตรนะเราก็แยกดินเอาดินชั้นบนไว้ที่หนึ่งดินชั้นล่างไว้ที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็หาปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้ว หรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับสลายตัวแล้วคลุกเคล้ากับดินนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับ ใส่กลับเข้าไปในหลุม โดยให้ดินผสมที่เราผสมเนี่ยสูงจากปากหลุมประมาณสักหนึ่งฝ่ามือ นะเพราะเราปลูกไปสักพักเนี่ยดินมันจะยุบนะแล้วเราก็จะปลูกลำไยตรงกลางหลุม การปลูกลำไยในระบบชีดเนี่ยเราจะต้องใช้กิ่งพันธุ์เนี่ยไม่เกินความสูงไม่เกิน 1 เมตร ถ้าใช้กิ่งพันธุ์ที่มีความสูงมากกว่า1เมตรเมตรการตั้งพุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยสวย แล้วก็การดัดกิ่งดัดทรงเนี่ยมันจะไม่ได้ตามความต้องการของเรามากนักนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันตั้งพุ่มต่ำเราก็สามารถจัดทรงได้ให้มันเตี้ยได้ ำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกลำไยก็คือช่วงหน้าฝนหากปีไหนฝนกระจายได้ดีลำไยก็มีโอกาสรอดสูง แต่ถ้าปีไหนขาดฝนโอกาสรอดก็จะต่ำถ้าจะให้ดีนั้น เกษตรกรควรวางระบบน้ำหากขาดฝนเราก็สามารถใช้น้ำได้ รับรองว่าโอกาสรอดสูงสำหรับการวางระบบน้ำในสวนลำไยนะครับ เราจะมีอุปกรณ์ในการวางคือมีสปริงเกอร์นะครับ ตัวเล็กนะครับ เราจะใช้นี้สปริงเกอร์เพราะมันประหยัดน้ำนะครับซื้อแบบสำเร็จรูปเลยพร้อมขาตั้งแบบนี้นะครับโดยการติดตั้งนะครับ เราจะวางท่อเมนมาก่อนท่อเมนหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วก็ซอยออกมาเป็น PE นะครับ20 มิลการวางนะครับเราต้องดูระยะการกระจายน้ำถ้าทั่วถึงเนี่ยถ้าต้นเล็กเนี่ยเราวางแค่ตัวเดียวก็พอแต่ถ้าต้นใหญ่อย่างเงี้ยเราควรจะวางสองฝั่งครับระวางนี่ต้นใหญ่ครับแล้วก็เสียบ เราก็ใช้ตัวเจาะนะครับ เจาะรูไปก่อน บริเวณที่ท่อผ่าน คุณลุงซุม นันติแก้วอยู่ตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วิธีปลูกแบบเก่ามันสูง ใช้คนงานก็เยอะผลผลิตเก็บก็ได้น้อยกว่า แต่ไปเข้าการอบรมของอาจารย์พาวินมโนชัยที่แม่โจ้ รู้สึกว่าดี แล้วก็อาจารย์ก็แนะนำให้ปรับทรงพุ่ม ฝาซีหงาย รู้สึกว่าได้ผลดี แล้วก็การเก็บเกี่ยวก็ง่ายขึ้น ได้มากกว่า เสร็จสิ้นกระบวนการปลูก และการดูแลบำรุงให้ลำไยอยู่รอด หากเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดโอกาสรอดของเกษตรกรลำไยก็มีมากขึ้น ผลผลิตลำไยก็จะมีคุณภาพสร้างผลกำไรได้มากขึ้น เคล็ดลับดีๆ ของการปลูกลำไยทรงเตี้ยระยะชิดยังมีอีกมาก ติดตามกันต่อกับวัตถุโกรโชปลูกจริงลำไยสั่งได้ คือการปลูกลำไยระยะชิดนยะถ้าเราควบคุมทรงพุ่มเนี่ย อันนี้จะลดต้นทุน 20-40%นะ ถ้าเป็นลำไยดั้งเดิมเนี่ยเขาพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ย ตั้ง 10ถัง แต่พอมาทำลำไยต้นเตี้ยลำไยระยะชิดเนี่ย เหลือแค่5ถังเองมันก็ลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ยาแรงงานที่จะไปฉีดก้นปุ๋ยพ่นยาในนี้ประมาณ 20-40%ครับ